สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปรับแต่งแผนภูมินะคะ หลังจากที่เราสร้างแผนภูมิบนเวิร์กชีตแล้วนะคะ จะปรากฏเครื่องมือของชาร์ตชูนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยคำสั่งของแท็บดีไซน์และคำสั่งฟอร์แมตนะคะ การเพิ่มรายละเอียดหรือองค์ประกอบบนแผนภูมินะคะ โดยใช้คำสั่งดีไซน์หนึ่งนะคะให้เราคลิกที่แผนภูมิ 2. คลิกที่แท็บ Design 3. คลิกคำสั่ง Add Chart Element นะคะ เลือก Data Table นะคะที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับข้อมูลของเรานะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ของการ Add Chart Element นะคะ ต่อไปนะคะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างนะคะ หรือว่าเปลี่ยนเข้าโครงของแผนภูมินะคะสำหรับแสดงผลของแผนภูมินะคะ ให้เราคลิกที่แผนภูมินะคะ เลือกคำสั่ง q u i t Layout นะคะ แล้วเลือกที่เหมาะสมกับข้อมูลของเรานะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะได้ผลลัพธ์ของแผนภูมิ ตามที่เราเลือกใช้คำสั่ง q u i t Layout นะคะ ต่อไปเป็นการเปลี่ยนสีของแผนภูมินะคะ หรือว่า Change Color นะคะ 1. นะคะให้เราคลิกที่แผนภูมิ 2. ให้เราเลือก Change Color นะคะ เราสามารถเลือกแถบสี ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ ผลลัพธ์ก็จะปรากฏตามที่เราเลือกแถบสีนะคะต่อไปนะคะเป็นการกำหนดสไตล์ของแผนภูมินะคะ หรือเรียกว่าชาร์ตสไตล์นะคะ 1. นะคะให้เราคลิกที่แผนภูมิ 2. นะคะให้เราคลิกเลือกแถบดีไซน์นะคะ 3. นะคะให้เราคลิกคำสั่งชาร์ตสไตล์นะคะ แล้วเลือก แล้วเลือกสไตล์ที่เราต้องการนะคะ ผลลัพธ์นะคะก็จะได้แผนภูมิที่มีการตกแต่งชาร์ตสไตล์นะคะ ต่อไปนะคะเป็นการเปลี่ยนประเภทของแผนภูมินะคะ หรือว่าเช็งชาร์ตไทป์นะคะ สามารถทำได้ดังนี้ 1. คลิกที่แผนภูมินะคะ 2. นะคะให้เราคลิกที่ Ribbon Design 3. นะคะ ให้เราคลิกที่คำสั่งเช็งชาร์ตไทป์นะคะ เราสามารถเลือกรูปแบบหรือว่า formatting นะคะ ตามที่เราต้องการนะคะ แล้วคลิกเลือกอีกครั้งหนึ่ง คลิกปุ่มโอเคค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะได้ชาร์ตที่มีการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการปรับแต่งชาร์ตนะคะโดยใช้แท็บ Ribbon Format นะคะหนึ่งนะคะ ให้เราคลิกที่ชาร์ตนะคะ คลิกที่ชาร์ตทูนนะคะ เลือกแท็บ Ribbon Format นะคะ เราสามารถตกแต่งได้นะคะโดยใช้สไตล์ของเชฟนะคะซึ่งอันนี้เลือกได้ตามความเหมาะสมของงานได้เลยนะคะ เราสามารถเติมพื้นหลังให้กับแผ่นภูมิได้นะคะ โดยใช้แถบเครื่องมือคำสั่งเชฟฟิลนะคะ เราสามารถเลือกสีที่เหมาะสมกับงานได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราสามารถตกแต่งเชฟเอาไลน์นะคะก็คือเส้นขอบ ให้กับแผนภูมิของเรานะคะ เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสมกับงานได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็น shape effect นะคะ เราสามารถปรับแต่ง ได้ตามความต้องการของเรานะคะ โดยเลือกที่เหมาะสมกับงานนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาตกแต่งในเรื่องของ Word Art Style นะคะ ซึ่งแผนภูมิเราสามารถเลือกชาร์ตไตเติลได้นะคะ แล้วแก้ไขเป็น Word Art ได้นะคะ นี่ก็เป็นการตกแต่งโดยการใช้แท็บ Ribbon Format นะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในการสร้างและการปรับแต่ง Sparkline นะคะ Sparkline นะคะก็คือคล้ายแผ่นภูมิเล็กๆนะคะที่มีขนาดพอดีกับบนเซลล์นะคะอยู่บน Worksheet แสดงถึงขอบเขตค่าแนวโน้มต่างๆ ในชุดของข้อมูล ตามแนวแถว หรือคอลัมน์ปาร์กไลน์จะมีประโยชน์สำหรับการนำเสนอข้อมูลของเซลล์แต่ละเซลล์ สามารถสรุปผลค่าแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว หาค่าสูงหรือค่าต่ำของข้อมูลปาร์กไลน์นะคะมีอยู่ด้วยกัน3แบบก็คือ Sparkline แบบไลน์นะคะก็จะมีลักษณะบนตัวอย่างนี้นะคะ ต่อไปเป็น Sparkline แบบคอลัมน์นะคะตัวอย่างก็จะปรากฏดังรูปนะคะ Sparkline เป็น Win Loss นะคะ วินและรูนะคะ ตัวอย่างก็จะปรากฏดังรูปนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูการแทรกและการปรับแต่ง Sparkline นะคะ วิธีการแทรกทำได้ 2 วิธีนะคะ วิธีที่1นนะคะ การแทรก Sparkline จาก Quick Analysis นะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. เลือกช่วงข้อมูล 2. คลิกที่ Quick Analysis นะคะ 3. นะคะ คลิกที่แท็บ Sparkline นะคะ จากนั้นนะคะ เราก็ได้ปาร์กไลน์นะคะ แบบลายต่อไปนะคะเป็นวิธีที่ 2 วิธีที่ 2 การแทรกปาร์กไลน์จากริบบอนนะคะ ตำแหน่งของการเกิดสปาร์กล n e มีขั้นตอนการแทรกจากตัวอย่างนะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. นะคะคลิกที่แท็บ Insert ค่ะ 2. คลิกที่คำสั่ง Line 3. นะคะ ให้เราเลือกช่วงข้อมูล 4นะคะให้เราเลือกช่อง location rank นะคะ 5 นะคะให้เราคลิกปุ่มโอเคค่ะ เราก็จะได้รูปแบบของ Sparkline นะคะ ซึ่งเราสามารถใช้ Auto Fill นะคะ เติมเต็มข้อมูลให้เต็มทุกช่องของเซลล์ได้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการปรับแต่งสปาร์ k ไลน์เบร n r ริบบอนะคะ การปรับแต่งสปาร์กไลน์นะคะ 1 นะคะ ให้เราคลิกเลือกช่วงข้อมูลก่อนนะคะ2นะคะสปาร์กไลน์ทูนจะปรากฏขึ้นมานะคะ โดยมีแท็บริบบอนดีไซน์นะคะซึ่งเราสามารถเลือกสไตล์ให้กับสปาร์กไลน์ของเรานะคะ ตามความต้องการหรือว่าความเหมาะสมกับงานนะคะ รวมถึง Sparkline Color นะคะ เราสามารถเปลี่ยนสีให้กับ Sparkline Color ได้ค่ะ สีก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะ มาถึงในส่วนของ Marker Color นะคะ ก็จะเป็นการ Mark นะคะ เราก็สามารถใช้สีที่เหมาะกับงานได้นะคะ ผลลัพธ์นะคะก็จะปรากฏดังรูปนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการปรับแต่งาร์กไลน์เบิร์นริบบอนะคะการปรับแต่งสปาร์กไลน์นะคะ1นะคะให้เราคลิกเลือกช่องข้อมูลก่อนนะคะ2นะคะสปาร์กไลน์ทูลจะปรากฏขึ้นมานะคะ โดยมีแท็บริบบอนดีไซน์นะคะซึ่งเราสามารถเลือกสไตล์ให้กับสปาร์กไลน์ของเรานะคะ ตามความต้องการหรือว่าความเหมาะสมกับงานนะคะ รวมถึงสปาร์กไลน์คัลเลอร์นะคะ เราสามารถเปลี่ยนสีให้กับสปาร์กไลน์คัลเลอร์ได้ค่ะ สีก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะ มาถึงในส่วนของ Marker Color นะคะ ก็จะเป็นการมาร์กนะคะ เราก็สามารถใช้สีที่เหมาะกับงานได้นะคะ ผลลัพธ์นะคะก็จะปรากฏดังรูปนะคะ